แจมแจมขอแบบไหลๆนะเชมี่ขอแจมแจมเนี่ยวายมังงี้สวยหรือเปล่าสวยดีครับไปยังไงกันต่อไหลยังไงไหลยังไงจังหวะนี้โอ้โหยังไม่ไหลเท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ นี่ไงแต่วายมันมาต่อไงแต่วายโอ้โหแต่ไม่ไหลวะวายมึงก็เข้าดิบเข้าดีแต่มึงไม่ไหลให้กูมึงเข้าทำไมวะเนี่ยขอไหลๆเพื่อนขอไหลๆขอเข้าฟรีก็ได้มาแล้ววายมาต่ออย่างนี้ว่ายังไงล่ะครับไปต่อยังไงอะ ไปต่อยังไงดีสวยยังไหลได้อยู่นะเพื่อจังหวะนี้ยังไงกันต่อ เออดูดิครับจะเต็มกราวแล้วเพื่อจะเต็มกราวแล้วเออยังได้อยู่อ่ะเช็ดเคเอาเรื่องจัดๆัดนะผมจังหวะนี้เอาเรื่องจัดๆนะเอาเรื่องจัดๆเลย 45บาทได้อยู่หายไปเต็มกราวเลยจังหวะนี้ลุยต่อลุยต่อ อย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนครับผมสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วนะ ขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกม ขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นจะมาไม่มามาไม่มาว่ายังไงฮึบโอ้โหไม่มาวะเสียดายเสียดาย ขอจะจะเบ็ดเจ็ดแล้วกันนะครับเพื่อนนะเบ็ดโปรด ผมเบ็ดโปรดผมมา เล่นเบ็ดเจ็ดทีไรคือได้กำไรทุกทีนะ จะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หรือเปล่า ลองดูครับผมลองดู ค่อยๆไปเนค่อยไปนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนะครับนะมับ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 ลุยกันต่อเลยลุยกันต่อเลยทำไมมันเงียบๆงงเอาแปลกๆว่ะมันไม่เอาทรงเลยเพื่อนอาเชมี่เราพองี้แล้วผมเลยไม่ค่อยแวะมาเล่นไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้อะไรวะอะไรกันครับเนี่ยเออนี่ขึ้นกราฟอยู่จังหวะนี้ไปได้ไปได้ปะไปไม่ได้แล้วว่ะ ไปไงต่อไหลไหมว่าไง โอ้โห ไม่ไหลซะด้วยไหลยากไหลเย็นอีกมึง เรื่องมากนะเนี่ยเรื่องมากนะเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยพ่อมดเสกเสกให้ผมหน่อย เสกเงินให้ผมหน่อยได้ไหมโหล ทุนกูสามร้อยห้าสิบเหลือร้อยกว่าบาทแล้วลดไวมากเพื่อนลดไวมากเลยโอ้โหชักจะเริ่มไม่สวยแล้วชักจะเริ่มร้อนๆเดือดๆแล้ว เอ๊บเอ๊บเอ๊บโอ้โห โอ้โห อะไรกันครับนี่กลิ่นเค็มปื๊ดเลยเพื่อนกลิ่นคือแบบตุจัดเลยจังหวะนี้นะคือกลิ่นตุจัดเลยรู้สึกว่ากลิ่นตุตุเหมือนจะหมดตุยังไงไม่รู้เหลือ20บาทแล้วโอ้โหมันกยิงร้อยกว่าบาทอยู่เลย เผื่อแป๊บเดียวเยลี่20 บาทแล้วอะไรกันครับเนี่ยหกบาทเอามาทำไมเอามาทำไมเฮ้ยเก็ตเตอร์สองตัวใหม่แล้วเมื่อสเก็ตเตอร์สองตัวใหม่แล้วว่าจังหวะนี้ว่า จังหวะนี้สเก็ตเตอร์สองตัวใหม่แล้วขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกมนะผมว่ายังไงมาว่ายังไงสเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวจะมาไม่มามาไม่มาหรือยังไงดีโอ้โหก็ยังไม่มาอยู่ดีนะมึงอะมันก็ยังไม่มาให้ผมอยู่ดีโอ้โหอะไรนะครับเนี่ยอ่ะเหลือสิบเอ็ดบาทอ่ะมึงเอาอะไรไป เต็มที่เต็มที่ไปมับไว้เรียบร้อยเหลือบาทเดียวสุดท้ายผม บาทเดียวสุดท้ายเออกดผิดกดดีดีกว่า